ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และการพาณิชย์ การบันเทิงและอื่น ๆ ดังนี้ ด้านการศึกษา การใช้เป็นระบบการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต เช่นอิเล็กทรอนิกส์เมลหรืออีเมลทำให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายขึ้น การใช้สืบค้นสารสนเทศต่างๆ หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่เชื่อมโยงติดต่อกับห้องสมุดทั่วโลก ทำให้การค้นหาข้อมูลข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งข่าวสาร ผ่านกลุ่มข่าวบนกระดานเพื่อโต้ตอบข่าวสารกัน การพูดคุยโต้ตอบกันหรือพูดคุยเป็นกลุ่มบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อกัน และพูดคุยกันได้จริง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนเครือข่าย การรับส่งข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่ต้องเดินทางและข่าวสารถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว การนำเสนอสารสนเทศบนเว็บ การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 2. ด้านธุรกิจและการพาณิชย์ การสืบค้นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน บริษัทและองค์กรต่างๆ สามารถให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสอบถามข้อมูล การให้คำแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า 3. ด้านการบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีภาพประกอบที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เหมือนเปิดเล่มวารสารตามร้านหนังสือทั่วไป สามารถดึงข้อมูลหรือดาวน์โหลด เช่น ภาพยนตร์ทั้งใหม่และเก่า สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้